การเรียกใช้ฟังก์ชันจากที่ต่าง ๆ นะคะ วิธีการแรกนะคะ การใช้ฟังก์ชันจากตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชัน l i บ r รี y นะคะ วิธีการก็คือ ขั้นตอนแรกนะคะ เราต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะ หลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บฟอร์มูลาค่ะ เลือกใช้คำสั่ง insert function ค่ะ จะปรากฏ d ล็อกบ็อกให้เราใส่ฟังก์ชันนะคะ หลังจากนั้นเราทำการค้นหาฟังก์ชันนะคะ เลือกคำสั่ง เลือกฟังก์ชันนะคะ คลิกปุ่มโอเคนะคะ หลังจากนั้นจะเป็นการกำหนดค่านะคะให้กับฟังก์ชันนะคะ เราทำการเลือกค่าช่วงข้อมูลที่เราต้องการคำนวณนนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะ วิธีการที่2นะคะคือการใช้ฟังก์ชันจาก namebox ค่ะ วิธีการแรกนะคะเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะหลังจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับค่ะ แล้วไปใช้คำสั่งที่ช่อง namebox นะคะเลือกฟังก์ชันค่ะ หลังจากนั้นเราทำการกำหนดช่วงข้อมูลที่เราต้องการคำนวณ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ วิธีการที่ 3 การใช้ฟังก์ชันคำนวณจากช่วงข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ในเวิร์กชีตค่ะ จากการตั้งชื่อใช้เซลล์หรือช่วงเซลล์ในเวิร์กชีตนั้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหาค่าต่างๆ ทั้งการคำนวณจากฟังก์ชัน หรือคำนวณเองก็ตาม จากตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณฟังก์ชัน โดยการหาค่าผลรวมของเงินเดือน ช่วงข้อมูลของ Salary 3 ได้ตั้งชื่อของช่วงเซลล์ไว้แล้วนะคะ โดยหลักของการพิมพ์ฟังก์ชันนะคะสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มจากสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนทุกครั้งนะคะ แล้วถึงจะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันนะคะเราพิมพ์ชื่อฟังก์ชันก่อนนะคะซ้ำนะคะหลังจากนั้นเราหาค่า ชื่อช่วงเซลล์นะคะที่เราตั้งไว้นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม enter นะคะ ก็จะได้ค่าผลรวมนะคะ จากฟังก์ชันที่เราใช้ วิธีการที่ 4 ก็คือการคำนวณจากคำสั่ง Quick Analysis นะคะ Quick Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ หรือแนะนำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลต่างๆ นะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ Quick Analysis นะคะ หลังจากนั้นเราก็เลือกใช้ตัวฟังก์ชันนะคะ จากตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะ มาดูตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะที่ใส่สูตรหรือฟังก์ชันนะคะ ใน Microsoft Excel นะคะ จะมีข้อผิดพลาด ในการใส่สูตรหรือฟังก์ชันนะคะอย่างเช่นนะคะนำตัวเลขและตัวหนังสือมาคำนวณร่วมกันนะคะหรือว่าการใช้ชื่อฟังก์ชันที่ผิดนะคะแล้วก็มีการกำหนดเซลล์นะคะที่น้อยเกินไปนะคะทำให้จำนวนตัวเลขมีความยาวกว่าพื้นที่ของเซลล์นะคะการค้นหาตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ไม่เจอนะคะค่าตัวเลขผิดพลาดนะคะหรือว่าการคำนวณผิดหลัก นะคะหรือการกำหนดพื้นที่เซลล์สองเซลล์ไม่มีส่วนต่อกันนะคะ โดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยเครื่องหมายคอมมาขั้นนะคะ